รู้แล้วใช่ไหมล่ะว่า LB เนี่ยมันไม่ได้หาง่าย ๆตามท้องตลาด เพราะตอนเนี้ยเขากว้านซื้อไปหมดแล้ว แม้กระทั่งตัวมะตุมเอง ยังต้องไปขอซื้อต่อมาจากตัวแทน มันไม่ใช่แค่ดีนะ แต่มันดีมาก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครที่ไม่มีเนี่ยพลาดมากเลยนะ บอกเลย LB เพียง 590 บาท สั่งซื้อได้กับตัวแทนเท่านั้น ไม่ต้องมาขอที่พี่ต้นหอม ไม่ต้องมาขอที่มะตูม เพราะเราไม่มี ค่ะ แยก